อ่ะเคยคิดจะเคยคิดมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วอ่ะเอออยากจะมีฟาร์มเห็ดอยากอยากทำอะไรเขาบอกอยากปลูกเห็ดขายจังไม่รู้เป็นอะไรนะตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละ เด็กวัยรุ่นอ่ะ แต่พอ มันไม่มีโอกาสเนาะเหมือนกับมันยากเมื่อก่อนเหมือนมันยากมาก พอไปอะไรก็เฮ้ยเราซื้อก้อนมาเปิดดอกเฮ้ยถ้าซื้อก้อนเปิดดอกเฮ้ยไม่มีเงินแสนแล้วจะทำได้ยังไง ใช่ปะเหมือนขั้นตอนมันเยอะใช่ก็บอก อย่างอย่างเงี้ยใช่ปะเขาขายก้อนละสิบบาทแล้วอะ หมือนก้อนเท่าไหร่แล้วล่ะใช่ปะแต่ถ้าเราไม่มีเงินจริงๆเราจะทํำยังไง อ่ะ สมัยก่อนมันไม่ได้ มันไม่มีจริงแต่พอมาในหลวงเขามีแบบสวนสมเด็จพ่ออ่ะอยู่แถวนวะอ่ะนะเอออาจจะก็ไปไปทั่วไปหมดก็เพื่อมามาพักหลังนี่คือเขาเปิดอบรมเปิดอะไรก็ไปเออเรามาลองทำดูก็ทำได้นี่หว่าไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยนะครับ ทุกวันนี้สำหรับการ พาะเห็ดไว้รับประทานเองหรือจะส่งขาย เพราะวิธีการทำและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีอยู่มากมาย อย่างนาเจี๊ยบเนี่ยนะครับที่บ้านของแกอยู่ในซอย 19 หมู่บ้านอมรทรัพย์ถนนอยู่วิทยา แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ไปศึกษาเรียนรู้จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของ ในหลวงแล้วก็นำมาทำมาปรับใช้ ซึ่งก็ได้ผลครับ ทุกวันเนี่ยจะมีผลผลิตเห็ดสดๆ ออกสู่ตลาด เศษของโรงเพาะเห็ดที่นี่ เขาใช้บริเวณบ้านจัดสรรทำเป็นโรงบ่ม โรงเพาะเห็ดซึ่งก็สามารถทำได้ แม้จะมีพื้นที่ไม่มากนัก Thank you. ำหรับขั้นตอนการเพาะเห็ดนั้นที่นี่ก็ทำหัวเชื้อเอง โดยเอาขี้เลื่อยผสมกับหัวอาหารหักก้อน จากนั้นก็นำไปนึ่งในอุณหภูมิ ความร้อนที่ได้ที่อันนี้ก็เพื่อป้องกันเชื้อรา จากนั้นก็พักไว้2คืนก่อนที่จะหยอดเชื้อ เสร็จแล้วนำไปบ่มไว้ิ0วัน รบกำหนดแล้วก็เอาเข้าโรงเรือนพร้อมกับเปิดฝากก้อนเห็ดไม่กี่วันเห็ดก็จะเริ่มงอกออกมา เทคนิคสำคัญคือต้องทำโรงเพาะเห็ดให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยอุณหภูมิ ระบบน้ำต้องไม่ขาด ที่นี่เขาเดินระบบน้ำด้วยท่อด้วยสาย ฉีดน้ำเล็กๆ เป็นไฟฝอยนะครับ เอียบเนี่ยมีทั้งเห็ดขอนแล้วก็เห็ดบดซึ่งเป็นเห็ดที่ตลาดผู้บริโภคในหมู่บ้านต้องการ เรียกได้ว่าขายหมดทุกวัน ไม่ต้องวิ่งไปหาตลาดไกลๆ บางคนก็มารับซื้อถึงบ้าน ที่นี่กำลังเลี้ยงจิ้งหรีดส่งขายด้วยนะครับ ซึ่งก็ใช้เวลาไม่กี่เดือน ก็จะสามารถทำเงินได้แล้วล่ะ วิธีการเลี้ยงเข้าทำอย่างไร เดี๋ยว QVE Co จะนำเสนอในตอนต่อๆไป อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติด้วยนะครับ